Hello everyone welcome to start ซึ่งบทเรียนในมื้อนี้จะนำเสนอเกี่ยวกับสุภาษิตภาษาอังกฤษ ซึ่งได้อ่านว่า English proverbs ซึ่งบทเรียนจะเป็นอะไรนั้นเรามาติดตามเรียนนำกันเลย A dog has his day A dog has his day วันพระบ่ได้มีหนเดียว Make high while the sun shine Make high while the sun shine นำขึ้นให้หีบตัก Seeing is believing Seeing is believing สิปากเว้าบ่เท่าตาเห็น Faithful friend is hard to find Faithful friend is hard to find เพื่อนกินหาง่าย เพื่อนตายหายาก You can't have your cake and eat it too You can't have your cake and eat it too อย่าจับป่าสองมือ out of sight out of mind out of sight out of mind ใกล้ตาไกลใจ when the cat is away the mix will play when the cat is away the mix will play แมวบ่อยู่หนูเต้น an eye for an eye a tooth for a tooth an eye for an eye a tooth for a tooth น้ำปัก เอาน้ำบง more hands less speed more hands less speed อยากไว้ให้คานอยากนานให้แ่น easy come easy go easy come easy go ได้มาง่ายๆ ก็เสียง่ายๆ you never know what you can do till you try you never know what you can do till you try บ่ลองก็บ่ฮู้ l i ย e f a t h e r l i น e n s e า i f e f a t h e l i c e n ลูกไม้หล่นบกไก่ต้น Look before leap Look before leap คิดก่อนทำ Honesty is the best policy Honesty is the best policy ซื่อสัตย์กินบ่มีวันหมดคดกินบ่ดน Action speak louder than words action speak l o u d e r t h a n w o r d การกระทำสำคัญของคำว่า don't judge a book by its cover don't judge a book by its cover อย่าตัดสินคนเพียงแค่ภายนอก five feeder make five bird five feeder make five bird ไก่งามย้อนขนคนงามย้อนแต้ง out of the frying pan and into the fire out of the frying pan and into the fire หนีเสื้อไปพอแค่ big fish eat a little fish big fish eat a little fish ปลาใหญ่กินปลาน้อย if you never believe in yourself no one will be believe you either. If you never believe in yourself, no one will believe you either. ถ้าเจ้าบ่เคยเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็บ่มีไผเชื่อเจ้าคือกัน ก็จบลงไปแล้วสำหรับบทเรียนในมื้อนี้ ก่อนจากกันไป อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราในทำคลิปต่อๆไป